สิบมาฮะแตกไปสามแถว เคมาสี่แถวเออเออหน้าแตกไปด้วยโอ้โหเคมาเต็มแล้วเต็มคาราเบลไปเลยเมื่อเนยเคมาดอกนี้เรามาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจะคูณเท่าไหร่เมื่อน เตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้กับกับผมอีกแล้วนะครับ กับไอ้หำแลนะครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับผมกับเกมแผ่นกวินนะเพื่อนๆนะ มากับทุนที่เหลือจากเมื่อวานนะครับ 582นั่นเพื่อนอ่าเจอละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม เพื่อนๆ ก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายต่างๆ ของตัวเกมเพิ่มเติมกันได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆ นะ จะขอเพิ่มขอเบ็ดอยู่ที่ เปิดหัว เปิดหัวที่สัก 20 แล้วกัน ไปสัก สามสิบเปิดยาวๆไป อ้าวคิวมาโอ้โหเปิดแรกคิวมาเลยอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง อือหือนายแค่จุดเดียวไม่ถึงแจ็คพอตนะเพื่อนๆนะ มาสิมาสิเอมา สิบมา แตกไปสามแถว เคมาสี่แถวเออเออหน้าแตกไปด้วย โอ้โห เคมาเต็ม แล้ว เต็มคาราเบล ไปเลยเมื่อเนยเค มาดอกนี้เรามาลุ้นกัน มาลุ้นกันว่าจะคูณเท่าไหร่เพื่อน มา โอ้โหช็อตนี้ ไปยาว ๆ ไปยาวๆ ไปยาวๆมา อืมสิบมาอีก เอาใจ มาอีกหกสิบมาหกตัวเอ๊บเจ็ดตัว โอ้โหเรียบร้อยครับ หัวใจเพิ่มเป็นสามดวงครับผมยังไงต่อมาเอาอย่าเพิ่งหมด อย่าเพิ่งหมด อือสิบมาแม่นึกว่าจะหมดแล้วนะบวกมาพันแล้วเนี่ยนมาหนักกสิบมา ยังได้ไปต่ออยู่ อู้อย่าเพิ่งหมดเออสิมาอีกหรือว่าจะหมดอายุใครแล้วนะนะ เพื่อนนะนะเอาสิยังได้อยู่ ยังได้อยู่ มาพันสามแล้วเอาก้าวมาไปยาวๆเกมนี้เขาท่าแรเด้่ยนะ เปิดหัวมาก็เอาเรื่องอู้ช็อตนี้คูณสามไปดิอีกสองร้อยเอาเอาบวกมาสองพันแล้วครับผมอ้อย่าเพิ่งหมดอืออย่าเพิ่งหมด อย่าบอกนะอืออย่างได้ไปต่ออย่างได้ไปต่อไปหัวใจขึ้นมาสองดวง อือสิบมาอีกอีกห้าเออได้หัวใจเป็นสามดวง อืมเอาอย่างได้อยู่ นึกว่าจะไม่รอดเอาบวกมาพันแปดแล้วนั่นอืมว่ายังไง อือสีมาสี่ทัวอือฮึบฮึบเอา มา ใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโอ้โหไหลดีจริงๆเพื่อนๆไหลดีจริงๆตอะนี่ ว่ายังไง เอาอย่าเพิ่งหมด จะสองพันแล้วเออให้ได้สองพันก่อน เรียบร้อยสองพันไปแล้วจ้ะ มาเอาหัวใจหมดแล้วเออสิบมา อืมอเอาเทคูณสี่ดีคันนี้ คูณสี่ไปดีคันนี้ มา คูณสี่ไปดิเอาหมด ตื้อสี่พ้าโอ้ยหนึ่งว่าจะไม่รอดนะคูณสี่ไปสองพันสามลเพื่อนอือทีสามตัวอืมเอาสิบสามตัวโอ้โหมาว่ายังไง ขออีกแพนกวินจ๋าเออเรียบร้อย เปิดสุดท้ายเอ้าสิบสี่ตัวโอ้โหยังได้ไปต่อนะ ยังได้ไปต่อ มันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้ดิ เออไปบทจะเงียบก็เงียบไปเลยเพื่อน เอมา เออโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ เต็มแถวแน่นอนมาดูซิจะเท่าไหร่โอเคมา ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆ อืมาครับผมโอ้วิชัอนนี้ เอาดี เอาดีเอายังได้สิบอยู่เกือบไม่รอดเพื่อนขอตัวคูณ ขอตัวคูณ ตัวคูณมาเออเรียบร้อยครับผม ได้หัวใจเพิ่มมาด้วยหนึ่ง หนึ่งดวงเอาเรื่อง เอาเรื่องไหลดิ คูณสาม หัวใจเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงมา ขึ้นไปคูณ4เลย ถึงไม่ไม่ ถึงนะ อีกหนึ่งอันขอคูณ4เอ้าได้คูณ4แน่นอนใจอย่างนี้เรียบร้อยจ้ะ คูณ4ไปหัวใจ3ดวงไปเลย คูณ4ไปละว่ายังไงคูณ4ไปดิเออเรียบร้อยบวกมา1,000เอาเอาเอาเออมามาอย่างรอดอย่างรอด ออนั่นแหละนี่ก็จะไม่รอดแล้วนะเพื่อนๆนะ เอาหัวใจเหลือสองดวงโอ้เอายังได้สิบอยู่ โห นึกว่าจะไม่รอดมาอีกเออมาโอ้โห เจมาเพื่อนเลย โอ้โหห้าพันไปละสบายใจแล้ว วันนี้ได้ห้าพันแล้วเกมนี้ หโอเคครับเรียบร้อยมาปะเดี๋ยวครับฟิตเหลือออโต้กี่ครั้งห้าครั้งผมพอเลยนะเพื่อนนะได้ห้าพันละเกมนี้สบายใจละไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยเพื่อนอ่ะผมพอแค่นี้ดีกว่าไป เดี๋ยวไปรีหน้ากันบวกมาอีกเท่าไหร่ครับผมห้าพันนะถอนไปเลยห้าพันหนึ่งร้อยนะครับผม